สวัสดีครับ วันนี้ก็สวัสดีเพื่อนๆ ทุกคนด้วยนะครับ วันนี้อย่างที่ผมลงไว้หน้า YouTube เลย วันนี้จะมาสอนวิธีการสมัครใบเสร็จนะครับ แบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับ ในแอปเซเว่นเวลาที่เราเข้าเซเว่นเนี่ยเราไม่อยากได้ใบเสร็จหนึ่งสามารถนำไปยดหลองยดลดหย่อนภาษีได้นะครับผม แล้วก็ลูกเราก็ไม่ต้องเก็บใบเสร็จได้ด้วย ก็สามารถช่วยลดโลกร้อนด้วยได้ด้วยนะครับ ก็วันนี้ ง่ายๆเลยสั้นๆ เมื่อทุกคนโหลดแอปเซเว่นมีแอปเซเว่นทุกคน ผมว่าทุกคนน่าจะมีให้กดเข้าไปในแอปเซเว่นเลยนะครับ หลังจากนั้นให้ทุกคนกดที่ตรงนี้นะครับ ตรงรูปตุ๊กตานะครับ มันก็จะบอกชื่อเราบอกนี่เราแล้วทุกคนลองเลื่อนดูนะครับ เลื่อนดูปุ๊บ มันจะมีคำว่าใบเสร็จรับเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ คือผมติ๊กถูกไปแล้วนะครับ ก็ถ้าทุกคนยังไม่ได้ติ๊กถูก ก็ให้ทุกคนติ๊กเปิดแบบ ติ๊กเปิดได้เลยนะครับ ถ้าเราต้องการที่จะดูใบเสร็จที่เราแบบใช้จ่ายไปยังไงบ้างอะไรบ้าง ก็เข้ามาดูที่รายการซื้อสินค้าที่ร้านเซเว่นได้เลยครับ กดเข้าไปเลย มันก็จะมีรายการว่าคุณซื้อเนี่ยเลขที่ใบเสร็จเท่าไรสาขาที่ไหน ยอดจำนวนเงินเท่าไหร่อยากรู้อีกว่าเราซื้ออะไรไปมั่ง เช็คได้ครับ กดเข้าไปดูเลย เห็นไหมครับ มันก็จะขึ้นเลยว่าเราซื้ออะไรไปมั่ง เราจะขอดูใบกำกับภาษีแบบย่อก็ได้นะครับผม โอเคครับ ก็ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์ กดแชร์ด้วยนะครับผม